การวัดตัวเลขนะครับ เราจะดู0 x x นะครับตัวเลขเรามี 10 ตัวเนาะ อย่างเช่น 081 081 085 086 097 อะไรแบบนี้ เราเราจะไม่ เราจะไม่นับนะครับ เราจะวัดกันที่ 7 ตัวท้าย เนาะ อย่างเช่น 010 9060 สมมติอย่างเงี้ยครับ อ่า เราจะวัด 7 ตัวท้ายเท่านั้น อ่าแล้วก็ถ้าเรื่องสุขภาพห้ามมีเลขศูนย์อยู่ใน 7 ตัวท้ายเด็ดขาดนะครับหนึ่งเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ป่วยมีโรคนะครับ 9 เป็นผู้นำที่มีป่วยไม่ดีมากมีมีโรคเต็มไปหมดเลยเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียนะครับ อย่างเช่นแบบนี้เนาะห้ามีศูนย์เลขศูนย์อยู่กับตัวใดตัวหนึ่งห้ามเด็ดขาดเลยอ่ะเราไปดูกันต่อนะครับ มาดูกันที่เลดี้ฮอตฮิตที่สุดนะครับ ก็คงจะหนีไม่รอดนะครับ 789 เนาะเบอร์เนี้ย บางคนแบบขายเป็นหลายล้านมากเลยนะครับ แต่ผมจะบอกว่าเบอร์ที่แพงไม่เหมาะสำหรับคนทุกคนเสมอไปนะครับ มันมีดีมีร้ายมีเสียนะครับ เบอร์ทุกเบอร์จะเหมาะกับอาชีพแตกต่างกันไป เนาะอย่างเช่นเบอร์ที่จะบอกต่อไปนี้ก็คือเบอร์ 789 289 782 878 978 828 แล้วก็ 829 นะครับ เลขมงคลพวกนี้ครับ คนที่จะใช้ต้องมีฐานเบอร์มาก่อน อย่างเช่นต้องมีเลข 7 เลข 8 และ 9 มาก่อนถึงจะใช้ได้ ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีฐานเบอร์เก่ามาก่อน แล้วคุณมาใช้ คุณจะเป็นคนอารมณ์ที่ปวนแปรหรือแปรปวนเป็นอย่างมากนะครับ ต้องมีฐานเบอร์เก่าเนาะ ต่อมามาดูเลขเสน่ห์บ้างนะครับ หลาย ๆคนอยาก ให้แฟนรักแฟนหลงแฟนเข้าใจหรือไปไหนป้าไหนมีแต่คนรักคนชอบนะครับ แนะนำให้เป็นเลข 19 มีชื่อเสียงที่โด่งดัง 22 23 24 26 29 มีเสน่ห์น่ารักหลงไหลคนที่ค้าขายก็จะมีเสน่ห์คนก็มาซื้อเยอะแยะมากมายนะครับ 36 44 45 46 แล้วก็ 66 นะครับ ลองไปหาเลขพวกนี้มาใช้กันดูเนาะ เอาละครับ เรามาดูแบบตัวอย่างแบบเบอร์ที่ส่งผลให้เรามีเสน่ห์แล้วก็ วาจาเป็นทรัพย์แล้วก็มีเงินอยู่ในกระเป๋ากันเนาะ ถ้าคนหาประมาณนี้นะครับ อย่างเช่น อันนี้อาชีพขอยกตัวอย่างนะครับ เบอร์ประมาณนี้ อ่ะ อันนี้คือ first impression ของเรา เนาะ อยากให้ใครเห็นเราเป็นมีเสน่ห์รักเรา นะครับ ให้ใช้ 2 4 2 4 2 3 2 6 6 3 ได้หมด เนาะ โอเค แล้วก็เห็นไหมครับมี 4 5 มีสติปัญญามีเงิน 1 5 มีความไหวพริบดี ลงท้ายด้วย 6 5 นะครับ 6 5 เนี่ยวาจาเป็นทรัพย์เป็นเลขกลางๆ ใครใช้ก็จะมีเงินเนาะ ถ้าใครอยากมีเงินก็ใช้ 6 5 ข้างหลัง แต่ใครอยากให้แบบแฟนรักเราหลงเรา อยู่ในโอวาทของเราให้ใช้ 4 5 นะครับอยากให้ให้ลูกของเราแบบมีสติปัญญาดีก็ให้ใช้ 4 5 นะครับ ประมาณนี้ แล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่เปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับ อาชีมีวิธีการเก็บเปลี่ยนเบอร์ก็คือ สมมติเราได้ซิมมาแล้วนะครับให้เราทำบุญทำบุญในที่นี้หมายถึงตักบาตรตอนเช้านะครับประมาณ 3 วันหรือ 7 วันก็แล้วแต่คุณนะครับตอนคุณสวดมนต์ตอนกลางคืน พอสวดมนต์เสร็จ ให้คุณนับเหรียญเวลาสวดมนต์ให้นับเหรียญด้วย นอนรับเหรียญลงไปใส่ถาดใส่ถาดสัก 3 วัน แล้วนำเงินน่ะนำเงินที่คุณนับเหรียญนะครับ ไปซื้อของใส่บาตรตอนเช้า พอคุณทำครบเสร็จทำบุญเสร็จนะครับ ให้อ่อโทรไปขอพรคุณพ่อ คุณแม่นะว่าเราเออเปลี่ยนเราเปลี่ยนเบอร์แล้ว นะครับ แล้วก็ถ้าสมมติทำบุญเสร็จในการเอ่ยทำบุญเนี่ยให้เอ่ย ทำบุญแบบว่าขอบุญกุศลให้กับเบอร์เบอร์เก่า อย่างเช่นคุณเคยใช้เบอร์นี้เบอร์นี้มาให้คุณอุทิศให้เบอร์เก่าด้วยแล้วก็เบอร์ใหม่นะครับชีวิตคุณจะได้มีความสุขความเจริญ สำหรับคนที่มี iPad หรือซิมเก่าๆหลายปีแล้วที่วางอยู่รอบตัวคุณนะครับที่ไม่ใช้แล้วให้เอาไปทิ้งซะนะครับเพราะว่าพลังมันจะตีกัน นะครับซิมเก่าที่คุณทิ้งวางอยู่ อาจจะไม่ได้ใช้ ก็จริงแต่มันส่งผลต่อคุณแน่นอนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ประโยชน์ ตนเอง และครอบครัวและที่คุณรักนะครับคุณมีเงินร้อยล้านก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้ ตัวเลขที่อาชีมาบอกวันนี้ เพื่อให้สุขภาพคุณสำคัญเอามาอันดับหนึ่งนะครับรวยกันทั่วหน้าแน่นอนนะครับความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนคอนเฟิร์ม เป็นยังไงครับสตาร์ทอัพไลฟ์อย่างเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเองเลย แต่เราสามารถนำเสนอไอเดียเลือกช่องทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ โดยที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเช่นที่เราได้เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งความพร้อมในการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการใช้เครื่องมือค้นหา Search Engine เทคนิคการทำร้านค้าออนไลน์ด้วย Facebook Page Line Shop การใช้ Gmail เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หากเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพได้ สตาร์ทอัพไลน์รุ่นใหม่ ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ